บีมมีความฝัน ฝันมานาน แสนนาน ว่าวันหนึ่งบีมจะเข้าคณะนิเทศจุฬาให้ได้คณะที่บีมฝัน มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ตอนนั้นที่มาเดือของบีม เจ้าแตก ใช่แล้วคณะนิเทศก็อยู่ใกล้ๆ MBK บีมม่ต้องเข้านิเทศไปสานฝันของบีม เอามือถือไปซ่อมให้ได้ แล้ววันนั้นก็มาถึงในที่สุดบีมก็ได้เข้าคณะนิเทศที่ใครก็ใฝ่ฝัน ห้องเชียร์ที่นี่สนุกมากเลย โดยเฉพาะ เวลาเซนสซดเชียร์อ้าวน้องบีม มาเซ็นึ่งแล้วเหรอเซ็นหลายรอบแล้วนะไม่ก็แบบว่า ไม่รู้จะคุยกับใครไงเล่นที่นั่งอยู่ว่า อ๋อ แล้วในคณะนี้แบบ แบบชอบใครปะเออก็มีค่ะไว้สนุกเชื่อ์ทุกวัน คะเป็นไรปะเนี่ยไหวเปล่า การที่ใครคนหนึ่งบอกว่าดีใจที่เชนสมุดเชียร์ให้เรา แปลว่ารู้สึกดีกับเราได้ไหมนะ บีมได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนเลย ถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานก็เถอะ แล้วเพื่อนๆทุกคนก็น่ารักกับบีมมากมากอ้าวสวัสดีดาว แกคือหมิวใช่ปะการวันนี้เป็นไงบ้างต้นรุ่นเมื่อวานฉันไม่เห็นเจอแกเลยอ้าวสวัสดีดาว คือหมิวใช่ปะการวันนี้เป็นไงบ้บ้านงรุ่นเมื่อวานฉันไม่เห็นเจอแกเลยอ้าวสวัสดีดาวการวันนี้เป็นไงบ้าง แถมพี่พี่ที่นี่ทุกคนก็ใจดีมากบิมประหยัดค่าขนมไปเยอะมากเลย แล้วบิมก็ยังกิน กิน กิน กินอย่างต่อเนื่อง แต่บางทีบีมก็คิดนะ ว่าทำไมก็ต้องมากินแบบนี้ด้วยวะแบบนี้ชั้นไหนกูจะผอมวะเนี่ย แต่ม่งก็ช่างมันเถอะกินฟรี นอกจากขนมที่นี่จะอร่อยแล้ว อาหารสายตาที่นี่ก็ดีไม่แพ้กันเลยจ้าอีอีน่ารักจัง เอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ จะเป็นอะไรถึงจะวะแกดูคนนี้ดิ คนน่ารักเลยอ่ะ โหสเปกกันเลยปะวะแต่แบบสนามต้องดาร์กชาแล้วก็หันซึมคนว้าวถ้างั้นของฉันนะเขาแบบเขาขาวๆตีก็พอแล้วของฉันอะขอขาวเอาไปชมพูไปพวกเราสามคนนี่แม่งโคตรต่างกันเลยว่ะของแกก็แบบดาร์กช็อก ถ้างั้นของฉันก็แบบ white malt ถ้าอย่างนั้นของฉันก็แบบ strawberry milkshake แล้ววันหนึ่งที่บิมได้เปลี่ยนเจนเอ็ด บิมคิดว่าบิมได้เจอของดีแล้วแหละ เอ่อขอโทษนะครับ ตรงนี้มีคนนั่งมาครับไม่ค่ะน่ง อุ้ย อีวิชัยหล่อๆนั่งข้างๆเออมาจากคณะไหน อ๋อ เรามาจากคารุอ่ะ อ๋อ แล้วเธอ มาจากนิเทศอ๋อ เราชื่อมิกกี้นะ เขาเขาชื่อวีม เออเธอเราขอเฟซหน่อยดิ เฮ้ยขอเฟซแล้วเนี่ยแบบเนี้ยอ่อยชัวร์ซิสกลองลองพื้นต้องคอเสื้อนั่นมัน เออขอบคุณนะ เออเดี๋ยวเราต้องไปเรียนต่อแล้วนะ เออไว้เจอกัน บ๊ายบาย บ๊ายบายเอา